ธอยังจำได้ไหมวันที่เราคบกันสิ่งต่างๆเรานั้น ฉันยังจำได้ดี และต่อจากนี้คงไม่มีเธอแล้วต้องทำยังไงถึงจะได้เธอคือถึงเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรแต่เธอก็ยังคงอยู่ในหัวใจความรักของฉันมันไม่เคยจางหายแม้ว่าสุดท้ายจะไม่ได้เธอคืน ม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรแต่เธอยังอยู่ในใจ เธอไม่เคยไปไหนถึงความรักเราจบ ลงแต่ฉันยังลืมไม่ได้ ฉันจะปวดแทบตายฉันอยู่คนเดียวไม่ไหวฉันเพ้อคิดว่าเธอยังอยู่ อยากให้รู้ว่า ฉันคิดถึงเธอที่สุด ไม่ว่าวันไหนที่เคยมีกันภาพวันเหล่านั้นมันไม่เคยลบเลือน ถึงจะได้เธอคือถึงเวลาจะผ่านไปนานเท่าไร แต่เธอก็ยังคงอยู่ในหัวใจ ความรักของฉันมันไม่เคยจางหาย แม้ว่าสุดท้ายจะไม่ได้เธอคืน กันอยู่ทุกวันจำได้ดีคำพูดทุกคำคำที่เธอบอกว่ารักฉัน คำที่เธอบอกจะไม่มีวันทิ้งฉันไป นั่งเสียใจอยู่กับความเดียวดาย เจ็บหัวใจเมื่อรู้ว่าเธอต้องไป เธอบอกว่าไม่เป็นไรต้องอยู่ให้ได้ อยู่คนเดียวไม่ตายต้องอยู่ไว้ มองภาพเราฉันคิดถึงเธอทุกครั้ง าพวันนั้นฉันยังจำไม่ลืม ยังฝันถึงเธอทุกคืนไม่ว่าวันไหนเธอยังอยู่ในใจฉันเธอยังจำได้ ไหมวันที่เราคบกันสิ่งต่างๆเรานั้น ฉันยังจำได้ดี แต่ต่อจากนี้คงไม่มีเธอแล้ว ต้องทำยังไงถึงจะได้เธอคืนถึงเวลาจะผ่านไปนานเท่าไร แต่เธอก็ยังคงอยู่ในหัวใจ ความรักของฉันมันไม่เคยจางหายแม้ว่าสุดท้ายจะไม่ได้เธอคืน กลับมาได้ปะ